สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF051 EP นี้จะเป็น EP 1พี่เมย์จะแนะนำข้อมูลภาพรวม การคำนวณห่วงนะคะ แนะนำไหมเข็ม แล้วเราจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงคอตรงนี้มา ทรงเสื้อนะคะ จะเป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมา เราจะเริ่มจากคอ ถักเพิ่มทั้งหมดสี่มุมออกมา งานจะได้เป็นแขน เป็นอก แล้วก็เป็นแขนนะคะ เราจะถักตรงลงมาเรื่อย ๆ หลังจากที่เราได้ขนาดตรงแขนเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้ขนาดรอบตัวแล้ว เราจะเชื่อมตรงใต้รักแร้ หลังจากเชื่อมใต้รักแร้เสร็จแล้วเราจะถักเป็นตัวเสื้อลงมา ความยาวตามต้องการ แล้วเราจะวนกลับไปเก็บที่แขน เก็บที่คอเสื้อตัวนี้ พี่เมย์จะเล่นลายตรงกลาง ที่พี่เขียดขีดตัวสีส้มลงไปตรงนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยๆทำตามพี่เมย์ ทีละ EP นะคะสำหรับ EP หนึ่ง เดี๋ยวจะให้ดูไหมดูเข็มแล้วก็จะสอนวิธีคำนวณค่ะ ข้อมูลพี่เมย์จะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ อ่านตรงคำอธิบายได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไหมดูเข็มนะคะ แนะนำไหมที่ใช้ถักเสื้อ MF 0 5 1พี่เมย์ใช้ไหมคอตตอนนะคะ เป็นไหมคอตตอนเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบถักเส้นเดียวค่ะ ถ้าไหมเราเป็น กลุ่ม แล้วก็ไม่มีแกนกลางแบบนี้ เวลาใช้ให้เราดึงออกจากตรงกลางนะ แล้วเวลาเราถักไหมมันจะไม่กิ้ง เข็มโคเชสำหรับไหมเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบเตรียมไว้สามร้อยกรัม พี่ใช้เข็ม หัวขนาด ตรงนี้นะคะหนึ่งจุดห้ามิลเป็นเข็มเบอร์สองขนาดคือตรงหัวที่จับ อุปกรณ์ต่อไปเป็นกันไกค่ะตัวนี้ใช้ตัด เข็มสอด เข็มเย็บไหมพรม เข็มปักคอสติสเอาไว้เก็บเศษค่ะ แล้วก็มาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์หาสี่ตัวนะคะ เราจะทำสัญลักษณ์สี่มุม หาตัวสีแตกต่างอันหนึ่ง แล้วก็สีเหมือนกันสามอัน ถ้าไม่มีใช้หมายต่างสีแทนได้ ข้อมูลอีกอันที่ต้องเตรียมก็คือ ส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย วัดจากอกพุงสะโพก ส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นนะคะ ของพี่เมย์จะถักทั้งหมดหนึ่งร้อยเซน สื้อ MF 0 5 1พี่เมย์จะถักจากคอลงมา มีวิธีคำนวณนนะคะ พี่จะเอาตัวที่เป็น 80 ห่วงโซ่ตัวนี้เป็นตัวตั้ง เป็นตัวมาตรฐาน เวลาเราแบ่งนะคะ เสื้อถ้าเป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมา ลักษณะงานมันจะถูกแบ่งออกเป็นสี่มุมนะคะ มุมหนึ่งคือตรงนี้ นี่นะคะมุมหนึ่ง สอง สาม สี่ มุมจะใช้หนึ่งห่วงอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้นะ ที่พี่ใส่สีส้มไป ต่อจากมุมนะคะ เป็นแขน ต่อจากมุมตรงนี้เป็นด้านหน้า ต่อจากมุม เป็นแขน ต่อจากมุม เป็นหลัง งานจะวนอยู่แบบนี้แล้วถักเพิ่มสี่มุม สัญลักษณ์ของลายลายที่ใช้ถ้าเป็นตัวขีดที่พี่เขียนก็คือ การถักพอสามพอคือพันหัวเข็มสามครั้ง งานเราจะระวังตรงที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด ตรงอันอื่นจะเป็นโซ่สามนะคะ ตรงมุม แต่ตรงที่จบตรงนี้จะต้องเป็นดับเบิลโคเชเดี๋ยวค่อยๆถักตาม วิธีคำนวณจากรูปนี้นะคะ มุมสามมุมทั้งหมดสี่มุมค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ เราใส่เลขลงไว้ก่อน ถ้าตัวสแตนดาร์ดนะคะ ถ้าเริ่มแปดสิบห่วง เวลาเราจะหาว่าแขนเท่าไหร่ ข้างหน้าเท่าไหร่นะคะ ให้คำนวณแบบนี้ เอาแปดสิบหารสอง แปดสิบห่วงหารสองจะได้สี่สิบ แล้วจากสี่สิบตรงนี้ค่ะ มันจะแบ่งออกมาเป็นแขนนะคะ ตรงนี้ตัวเล็กคือแขน ตัวนี้คือหน้านะคะ เรามาดูว่าถ้าแปดสิบหารสองได้สี่สิบ แขนพี่จะใช้สิบห้านะคะ หน้าจะใช้ยี่สิบห้า เราเอาตัวเลขตรงนี้มาหยอดค่ะ ตัวเลขมาหยอดนะสิบห้านะคะ สิบห้าลบออกหนึ่งเหลือสิบสี่ ยี่สิบห้าลบ ออกหนึ่งเหลือยี่สิบสี่ สองตัวนี้รวมกันได้ยี่สิบห้า สองตัวนี้รวมกันได้สิบห้า รวมกันได้สี่สิบ สี่สิบคูณสองค่ะ ตรงนี้จะได้ออกมาแปดสิบ เราหาหน้าก่อนแล้วเราจะได้หลัง เพราะว่าที่ถักออกมาคือหน้ากับหลังเป็นเลขเดียวกัน ทีนี้จากตัวมาตรฐาน ถ้าเราจะเพิ่ม เงื่อนไขของการเพิ่มห่วงก็คือจำนวนห่วงที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย จะต้องหารสองลงตัวอ่าพี่ยกตัวอย่างว่า ถ้าเพิ่มเป็นเก้าสิบ เก้าสิบหารสองได้สี่สิบห้า สี่สิบห้าเรามาดูนะคะว่าสี่สิบห้าเนี่ยมันเพิ่มจากสี่สิบมาแค่ห้านะคะ ห้าพี่แบ่งค่ะ เอาใส่ตรงแขนสองที่เหลือจะใส่ตรง ชิ้นข้างหน้า จะเป็นสิบเจ็ดกับยี่สิบแปดเอาตัวเลขมาหยอดสิบเจ็ดลบหนึ่งเหลือสิบหกยี่สิบแปดลบหนึ่งเหลือยี่สิบเจ็ดถ้าเราได้สองช่องนี้อีกสองช่องเราก็จะได้ ตัวนี้ที่เขียนก็คือเป็นจำนวนของห่วงที่มักจะมีคนถามว่า เสื้อท็อปดาวเวลาขึ้นจะต้องแบ่งยังไงนะคะ ต่อไปถ้าเป็นเก้าสิบหกล่ะเก้าสิบหกหารสองได้สี่สิบแปดนะคะสี่สิบแปด เอามาเทียบกับตัวนี้ แล้วแบ่งพี่แบ่งสี่สิบแปดออกเป็นสิบแปดบวกกับสามสิบ เอาเลขนี้มาหยอดค่ะ สิบแปดลบหนึ่งเหลือสิบเจ็ด สามสิบลบหนึ่งเหลือยี่สิบเก้านะคะ ต้นแบบพี่เมย์จะขึ้นเจ็ดสิบสองทีนี้เจ็ดสิบสองได้มาจากอะไร ตอนที่คุณเริ่มต้นนะคะ ให้คุณ ให้คุณถักห่วงโซ่นะคะ ด้วยไหมด้วยเข็มที่คุณใช้ ไหมที่พี่ใช้เป็นไหมคอตตอนนะคะ เบอร์ยี่สิบหัวเข็มที่พี่ใช้คือหนึ่งจุดห้ามิล พี่ลองเอาจำนวนเจ็ดสิบสองเนี่ยค่ะ สวมรอบศีรษะ แล้วเจ็ดสิบสอง โอเคสำหรับรูปร่างที่พี่จะถักเอง ใส่เอง ของคุณเพิ่มได้ลดได้ตามขนาดเงื่อนไขคือหารสองที่พี่บอกเมื่อกี้ นะ พี่เมย์จะเริ่มเจ็ดสิบสองห่วง โดยที่จะแบ่งออกเป็นสิบสามกับยี่สิบสามสิบสาม ลบหนึ่งเหลือสิบสอง ยี่สิบสาม ลบหนึ่ง เหลือยี่สิบสอง สองตัวเลขนี้รวมกันจะได้เท่ากับเจ็ดสิบสองหารสองนะคะ เลขทั้งหมดนี้รวมกันทั้งหมดได้เจ็ดสิบสองพี่เมย์เริ่มเจ็ดสิบสองเดี๋ยวตอนที่ใส่มาร์กเกอร์พี่จะใส่ตามนี้นะคะ หนึ่งนะคะสิบสองหนึ่งยี่สิบสองหนึ่งสิบสองหนึ่งยี่สิบสองยึดตามนี้เลยตัวข้อมูลตรงนี้พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจพี่เมย์แฟนเพจชื่อเมทินีแฮนด์เมดนะคะชื่ออัลบั้มของแฟนเพจก็คือ mf ศูนย์ห้าหนึ่งเมทินีแฮนด์เมดก็ตามไปดูได้ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการที่ขึ้นห่วงทั้งหมด เจ็ดสิบสองห่วงของคุณก็ขึ้นตามขนาดที่คุณต้องการถักนะ ของพี่เมย์จะถักรอบอกหนึ่งร้อยเซนค่ะ เรามาเริ่มต้นโดยการถักห่วงโซ่นะคะ เวลาถักห่วงโซ่ ตรงนี้เหลือเส้นยาวไว้นิดนึงเอาไว้เก็บพันหัวเข็มค่ะ อืมพันไหมเข้ามานี่นี่ค่ะ เอาหัวเข็มใส่เข้าไปดึงโซ่ออกมา นี่นะ ตรงนี้ต้องเลื่อนได้ เวลาเราถักนะคะ ไม่แนะนำให้ใช้ไหมพันที่นิ้ว มันจะทำให้เราถักได้ไม่นาน ใช้วิธีพาดไหมผ่านแบบนี้ค่ะ แล้วเวลาถักใช้ดันหัวเข็มดึงกลับดันแล้วดึงกลับ มันจะทำให้คุณได้ตัวห่วงโซ่ แล้วก็ตัวของงานเท่ากับหัวเข็มที่คุณใช้ การปล่อยไหม การจับเข็มมีผลกับการถักนะคะ เพราะว่าถ้าคุณปล่อยไหมไม่สม่ำเสมอ หรือ ถักแล้วเก่งมือจนเกิน ไปจะมีปัญหากับตรงพังผืด ตรงข้อมือค่ะ เริ่มนะคะ เริ่มด้วยโซ่สามพี่จะถักพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงโซ่หนึ่งค่ะ ห่วงขึ้นมามันจะมีอยู่สี่ห่วง ถักทริปเปิลโคเชโดยดึงยาวนิด นึงเนี่ยดึงตรงนี้ ดึงขึ้นมายาว เพื่อปรับให้ตัวห่วง มันยาวแล้วใส่สบาย ห่วงที่หนึ่งค่ะ โซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง แทงทะแยงค่ะ แทงทะแยงเข้าไปแบบนี้ มันจะมีห่วงอยู่สองเห็นไหมคะ ขึ้นมา ดึงค่ะ ดึงนิดนึงเนี่ยดึงเพื่อให้ตัวมันเท่ากับโซ่ แล้วเราจะได้ตัวยาวแบบนี้ โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้ง แทงทะแยง นะคะพี่จะดึงยาวนะ ดึงตรงนี้ยาว เพื่อให้มันได้ตัวออกมาแบบนี้ ดันหัวเข็มนะคะ แทงทะแยงเนะคะดันสุด ยืดนิดนึงนะคะดึงยืด ดึงยืดโดยที่ยึดโซ่เป็นหลัก แล้วมันจะไม่งอ ลายมันออกมาจะเป็นแบบนี้ ถักออกมาทั้งหมดตามจำนวนห่วงโซ่ที่คุณคำนวณ พี่เมย์จะเริ่มเจ็ดสิบสองห่วงโซ่ค่ะ หลังจากที่เราได้เจ็ดสิบสองห่วงโซ่แล้วนะคะ พี่เมย์จะใส่มาร์กเกอร์ลงไปที่มุม มุมสี่มุมจะมีมาร์กเกอร์ทั้งหมด นี่นะคะ มุมที่หนึ่ง มุมสอง มุมสาม มุมสี่ โดยที่เวลาเราจะใส่มาร์กเกอร์ เราจะใส่ที่มุมที่หนึ่งก่อน พอใส่มาร์กเกอร์มุมที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ นับไปสิบสอง สิบสองห่วง แล้วใส่ห่วงที่สิบสามนะคะ ใส่มาร์กเกอร์ที่สอง หลังจากนั้นนับไปอีกยี่สิบสอง ใส่ห่วงถัดไป นับไปอีกสิบสอง ใส่ห่วงถัดไป แล้วงานจะเหลือยี่สิบสองห่วงพอดี มาดูวิธีใส่ค่ะ ตรงนี้พอเราถักออกมาได้เป็นเส้นยาว มาร์กเกอร์จะใส่ตรงที่ตัวสุดท้าย เวลาใส่มาร์กเกอร์ให้ใส่ด้านที่เป็น ด้านที่เป็นพันหัวเข็มสองครั้ง นี่นะคะ ใส่ด้านที่เป็นพันหัวเข็มสองครั้ง ตัวที่หนึ่ง แล้วนับไปค่ะ สิบสอง สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง ใส่ตัวถัดไปค่ะ แล้วดูในตารางนะคะ นับไปยี่สิบสอง สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง สิบสี่ สิบหก สิบแปด ยี่สิบ ยี่สิบสอง ใส่ตัวถัดไป ต่อไปนับไปอีกสิบสอง สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง ใส่ตัวถัดไป แล้วงานเราตรงนี้จะเหลือยี่สิบสองห่วงพอดี พี่จะ เริ่มต้นงานโดยที่ไม่ต้องเชื่อม เราจะเชื่อม ทีหลังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบิด เรามาดูวิธีเริ่มต้น ลายที่เราใช้ถักนะคะ พี่เมย์จะใช้ลายพันหัวเข็มสองครั้ง ถ้าใครชอบตัวยาว ใช้พันหัวเข็มสามครั้งได้ นะ ตัวนี้นะคะ เราตอนที่เราจบงานเราจบด้านนี้ เราหมุนกลับมาด้านที่เป็นโซ่ค่ะ เราจะเลื่อนห่วง มาร์กเกอร์จะห้อยอยู่ข้างล่างนะ เลื่อนห่วงมา เลื่อนห่วงครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองแทงลงไปในช่องค่ะ แล้วถัก เนี่ย เราเลื่อนห่วงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ มันจะเลื่อนห่วงมาแบบนี้นะ ขึ้นด้วยโซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปอีกสองหลัก ถักพอสองคอนะคะ หรือทริปเปิลโคเชหรืออาถ้าใครชอบยาว สามครั้งก็ได้นะคะ ถ้าใครชอบสั้นก็เป็นพอหนึ่งคอก็ได้ พี่ จะ เอาตัวกลางๆแบบนี้ชอบตัวยาว ๆ ขึ้นมานิดนึงขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้เป็นมุมนะคะ เป็นมุมแรก มุมแรกเราจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวก่อน แล้วเดี๋ยวตอนปิดงานเราจะกลับมาเชื่อม ตัวที่สองค่ะลงไปช่องโซ่ถัดไปทักที่อ้าพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักค่ะ นี่นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักไปจนถึงตัวมุมแยก เดี๋ยวถักมุมแยกให้ดูค่ะ ตอนนี้เราก็ถัก tr หรือพอสองคอสามตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักไปนี้ ลงไปที่ช่องโซ่ ถักวนมาจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ เดี๋ยวพี่จะทำมุมให้ดู ลาย แถวที่หนึ่งนะคะ เราจะถักพันหัวเข็มสองครั้ง สามหลักลงไปในช่องโซ่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ สามหลัก โซ่หนึ่งทีนี้มาดูตรงจุด มาร์กเกอร์ จุดมาร์กเกอร์ทั้งหมดจะถักเหมือนกัน เริ่มโดยการถักพันหัวเข็มสองครั้ง สามหลัก มันเป็นการเพิ่มหลักนะคะ ตรงที่ใส่มาร์กเกอร์ไว้ เป็นโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้งลงไปค่ะ คอ เสื้อถ้ากว้างไป ขยับได้ ขยับให้แคบลงได้ ถ้ามันแคบไปก็สามารถขยายได้ ให้ลายลงตัวนะนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง วนไปจนไปถึง ห่วงสุดท้าย ตรงที่มาร์กเกอร์เราจะถักเพิ่มนะคะ ทั้งสี่มุม งานออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแบบนี้ พันหัวเข็มสองครั้งสามหลัก โซ่สามแล้วพันหัวเข็มสองครั้งสามหลัก ขวาเป็นโซ่หนึ่งซ้ายเป็นโซ่หนึ่งทุกมุมจะถักเหมือนกัน นะคะตอนเริ่มต้นเริ่มแค่ครึ่งเดียว เดี๋ยวเราจะวนกลับมาเพื่อมาปิดตรงมาร์กเกอร์สีส้มตรงนี้ เราถักวนมาจนมาถึงหลักสุดท้าย เราจะเชื่อมค่ะ ตอนที่เราจะเชื่อมนะคะ เราจัดลายตรงนี้อย่าให้บิดนะ ตรงนี้จะจัดง่ายละ เพราะว่าถ้าเราเชื่อมตั้งแต่ตอนที่เป็นห่วง ลายมันจะบิดได้ง่าย แต่ถ้าเราถักแล้วแถวที่หนึ่งเนี่ยค่ะ เราเอามาเชื่อมกัน เพื่อลดการบิดของตัวลาย จับลายสองลายชนกันแบบนี้ ตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งนะคะ เราจะถักอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ เพราะว่ามุมเนี่ย เราขึ้นแค่ครึ่งเดียว ถักลงไปเลยค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง เชื่อมต่อที่สอง หลักที่หนึ่งนะคะ หลักที่สอง ริปเปิลโคเชสามหลักเรียงกัน มุมตรงนี้มันจะเป็นโซ่สามยกเว้นตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด เวลาเราปิดงานเราจะปิดด้วยการถักดับเบิลโคเชค่ะพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สี่ ขึ้นมามีสามห่วงถักดับเบิลค่ะ แบบนี้แล้วตรงที่เป็นมุมนะคะ ถ้าเราถักช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่คอลงไปถึงรักแร้เราจะถักเหมือนเดิม ก็คือขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่ทุกแถวจะขึ้นเหมือนกันหมด โซ่สี่เสร็จแล้วถักทริปเปิลโคเชสองหลัก โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเชหลักที่หนึ่งแล้วเราถักลงไปอีกสองหลักแบบนี้นะคะลายต่อไป เราจะขึ้นตรงนี้แค่ครึ่งเดียว แล้วตอนที่ปิดงานก็จะปิดเหมือนกันวนกลับมาเพื่อปิด สามตัวที่เหลือแล้วจบด้วยดับเบิลโคเชต์ลายต่อไปมันจะลงตรงช่องที่เราเว้นไว้ตรง นี้ค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทีอาสามหลักโซ่หนึ่ง ทีอาสามหลักเรียงกัน ลงไปที่ช่อง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ลายจะเป็นแบบนี้ เราถักวนมา จนมาถึงตรงมุมตรงมุมเราก็จะถักตัวนี้ค่ะ อยู่ในช่องโซ่ ทั้งสี่มุม วิธีถักตัวนี้ก็คือการถัก TR สามตัวขั้นด้วยโซ่สามนะคะ ตรงที่เป็นมุม แล้ว ถัก TR สามตัว ลงไปที่ช่อง สี่มุมถักเหมือนกันหมด ทีนี้เรามาดูจุดที่เราเชื่อมต่อ ตอนที่เราวนกลับมา ลายมันยังไม่เชื่อมเห็นไหมลายมันจะเป็นช่องโหว่แบบนี้ วิธีทำให้มันเชื่อมกัน เราปลดห่วงตรงที่เราเริ่มต้นออก นี่นะคะ ปลดห่วงที่เราเริ่มต้น ดึงไหม แล้วใช้ปลายไหมตัวนี้ค่ะ ใช้เข็มสอดช่วยในการที่จะเชื่อม วิธีเริ่มงานแบบนี้มันทำให้ตัวห่วงโซ่ที่เราเริ่มมันไม่บิด นี่นะ จัดงานนะคะ จัดงานเรียงให้เป็นรูปด้านเดียวกัน แล้วใช้หัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรง จุดสิ้นสุดของห่วงโซ่ห่วงแรก แทงแล้วดึงเชื่อม เอาหัวเข็มย้อนกลับมา แทง ดึงเชื่อม แค่นี้ลายก็เชื่อมต่อกันแล้วค่ะ แล้วเราก็ซ่อนปลายไหม ลองดูนะคะ วิธีขึ้นงานแบบนี้ มันจะให้ทำให้เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องตัวห่วงโซ่มันจะบิด เราค่อยมาเชื่อมทีหลังแล้วเราก็เก็บซ่อนปลาย ตอนนี้เราถักวนค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงาน ตรงมาร์กเกอร์สีส้ม แถวที่สองนะคะ ลายก็ยังเป็นเหมือนกับแถวที่หนึ่งถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงไปตรงช่อง ลายมันจะสับหว่างกันแบบนี้นะคะ มุม ถักเหมือนเดิมค่ะสองคู่ขั้นกลางตรงนี้ด้วยโซ่สามถักวนมา มุมจะเหมือนกันนะคะ อย่าลืมเพิ่ม มุมนะ มุม ด้านสุดท้าย ปิดงานเหมือนตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งค่ะ ถ้าเราถักต่อ ลายของมันก็คือโซ่สาม แต่ถ้าเราจะปิดงานเราจะปิดตรงนี้โดยการถักดับเบิลโคเชค่ะไม่ต้องมีโซ่พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สี่ที่เราเริ่มต้น โซ่สี่ตัวนี้จะแทนพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่หนึ่งรวบสองแล้วก็รวบสอง แถวต่อไปขึ้นเหมือนเดิมค่ะโซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง สองหลัก เราจะเริ่มขึ้นลายที่แถวที่สามนะคะ ตอนนี้ให้คุณถักวนมา นี่นะคะ ถักวนมามาถึงมุมที่ มุมที่หนึ่งตรงนี้เป็นแขนนะพอถักมุมที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย ให้เรานับ ช่วงที่เป็นด้านหน้า ช่วงที่เป็นด้านหน้านะคะ นับตั้งแต่มุมตรงนี้ ถึงมุมฝั่งทางนี้ค่ะ แล้วใส่มาร์กเกอร์จุดที่อยู่ตรงกลาง ถ้าจุดที่อยู่ตรงกลางเป็นช่องโซ่ก็ใส่ตรงช่องโซ่ ถ้าจุดที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวหลักก็ใส่ตัวหลักของพี่นะคะ นับตั้งแต่ตรงจุดแยกนี่นะคะนับหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสอง ของพี่จะลงที่หลักสิบสาม ฝั่งทางนี้ก็ได้สิบสองเท่ากัน ด้านหลังเหมือนกันค่ะ นับตำแหน่งเดียวกัน น้ำมาสิบสอง ใส่มาร์กเกอร์ตัวที่สิบสามนี่นะคะ ถักตัวลาย วนมาจนถึงมุมที่หนึ่ง แล้วเราจะพบกันที่ mf 0 5 1 ep 2เราจะมาเริ่มลงลายค่ะ ลายเราจะถักที่ด้านหน้ากับด้านหลังแขนเราจะเป็นลายนี้ตลอดนะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์และรายละเอียดของเสื้อตัวนี้